ก็ขอกราบสวัสดีสวัสดี พ่อแม่พี่น้อง ทุกคน และท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันในเกม w Y b u n t y Shadow ของทางค่าย PG กันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะ โอ้โห มาจัดกันเลยดีกว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากเพื่อนไปลุยกันเลยผมไม่รอช้า let's go let's go วันนี้กระพงทุนมา 285 บาทนะครับ ผมเพื่อนมา ผมขออนุญาตแนะนำาออัตราการจ่ายของเกมนี้นิดนึงนะเพื่อเผื่อใครไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมแล้วก็เป็นการเรียนฟื้นความจำของผมเองด้วยนะเพื่อนนะมันก็มีวายมิสเกเตอร์ตัวแพงสุดก็เป็นคาวบอย แล้วเรามาลุกโมหมวกเหล้าแล้วก็แจ็คแมมคิงเอปกติเหมือนเกมทางค่ายพีจีทั่วไปเลยนะเพื่อนนะ ไม่มีอะไรมากมายครับผมแล้วก็มีวายบลาบลาบามีตัวคูณอยู่ด้านบนนะเพื่อนแล้วบอกเลยว่าแบบจุดเด่นของเกมนี้นะแม่งตัวคูณสูงสุดแม่งเป็นพันไหนเช็ดโคกคือถ้าคูณพันแตกขึ้นมานะรู้เรื่องอะเออสเกเตอร์สามตัวไปเข้าฟรีเกมแล้วก็มีการซื้อฟร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 โอ้โห ลูกโมเต็มกราฟแต่ช่องสองไม่มาไปขอยับไปเบ็ดสองเลยเพื่อนเบ็ดหนึ่งไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ มันน้อยเกิน เออคิวมา ขอไหลๆหน่อยดิเพื่อนขอไหลๆหน่อยดิฮัลโหลเออแล้วจังหวะนี้สเก็ตเตอร์มาแล้ว2ตัวไม่ขออีกหนึ่งตัวไม่เข้าฟรีเกมจัดไปสวยงามผมได้ก็ล่ะได้เปล่าได้เปล่าสี่ตัวไปดีรออะไรอ่ะห้าตัวไปไหมห้าตัวไปเลยไปโอ้โหเนี่ยมาสี่ตัวก็ถือว่าแจ่มถือว่าแหลมถือว่าวาวแล้วนะมานะจัดไป12สปินยาว ขอดีๆนะเพื่อน ขอดีเด้อ ตัวคุณแบบจังหน้าบาบอกเลย ถ้ามันไหลนะผมบอกเลยว่ารู้เรื่องอคูณแปดไปดิอู้แต่แม่งไม่ไหล ขอสวยๆเด้อเพื่อนขอสวยๆเด้อ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ไม่ไหลเลยเพื่อน คูณ 16คุณจะได้แตกวะเนี่ย คูณ 16คุณจะได้เฉิดฉายหรือเปล่า มาเข้าให้แล้วไหลหรือเปล่า ไม่ไหลอีกแล้วไม่ไหลยากไหลเย็นไหลยากไหลเย็นเหลือเกินไหลๆหลนะเพื่อนไหลไหลอย่างนั้นแหละแล้วไหลต่อคูณสามสองคูณสามสองแตกไปรออะไรอ่ะแล้ววายบางี้วายบางี้ไม่แต่ให้มันรู้ไปคูณร้อยยี่แปดคูณร้อยยี่แปดเกือบแตกไปแล้วเมื่อหโหแต่จังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโต ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกซุปเปอร์ไม่กลับไปสามร้อยสิบบาท ผมบอกแล้วตัวคูณเกมนี้แม่งสุดจริงบอกเลยว่าสุดจีอ่ะ เออ เออหมับเขาให้ไปดีแล้ววายโอ้โหวายอยู่ช่องไกลไปหน่อยนะเสียดายเพื่อน ไม่งั้นน่าจะแตกจังนับอยู่ มา มา มาขอแจมแจมหน่อย อีกสองสเปซสุดท้ายแล้วสเปซสุดท้ายแล้วว่าไง เออ แล้วปืนมาเต็มกรับนี้ก็สวยแล้วไหลไปไง เอมาดิ เอมาแล้วไหลวายอย่างนี้วายอย่างนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเพื่อนคูณหกสี่ไม่คูณโอ้โหคูณหกสี่ยังไม่แตกแต่ไม่เป็นไร รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก็ยังมาอยู่เมื่อซูเปอร์เมกะไปสามร้อยยี่สี่บาทนะ เอาเรื่องครับผม ไปยังไงต่อไปยังไงต่อได้มาโดนเท่าไหร่วะเนี่ย ได้มา669 บาทนะโห นี่เบ็ด 2 บาทนะเนี่ย ไปขอยับไปเบ็ด 3 มาเลยเพื่อนวันนี้เรามาสูตรแบบไต่เบ็ดนะ ค่อยๆ ไต่ไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน อย่าโลภเยอะนะเพื่อน เดี๋ยวจะหมดตูดเอานะครับผม ดูดิวันนี้มันจะไหลถึงแบบหลักร้อยหรือเปล่า ไหลถึงคูณหลักร้อยหรือเปล่า ถ้าคูณหลักพันมาก็ยิ่งดีเลยนะ เออ เอ มาดิแล้วหมวกว่าไงอยากได้หมวกอะ่ะ หมวกตรงนั้นอะ่ะ โอ้โหวายไม่อยู่ไกลไปหน่อยมันกันแตกรัวๆบอกเลย ึ๊บโอ้วายช่องสามนี้สวยงามเลย เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยกำลังมาดีแล้วทรงเริ่มมาดีแล้วเอาหน่อย เริ่มได้กลิ่นตูตุเริ่มได้กลิ่นตูตุขออนุญาตไปเบ็ดห้าเลยแล้วกันเพื่อนมาเบ็ดห้าว่ายังไงอ้าวสปินแรกมันก็สเก็ตเตอร์เลยเหรอถามจริง เอาเรื่องครับผมมามาดีมาดีมาดีเบ็ดห้าสเก็ตเตอร์แต่เริ่มไปเลย เริ่มที่เบ็ดแปดเอ้ยไม่ใช่เบ็ดแปดดิเริ่มต้นตัวคูณที่แปดขอไหลๆนะเพื่อน ขอไหลๆนะเออปืนมาอย่างนี้ก็สวยแล้ววายช่องสามวายช่องสามต้องแตกอยู่แล้วดิรออะไรอ่ะแล้วไงต่ออะไรโอ้โหไม่ไหลต่อสักหน่อยหรอวะกำลังมาดีเลยชิดคบมันจะไม่แตกเลยเหรอโหลมันจะไม่แตกเลยเหรอถามจริง เออมันต้องแตกบ้างนี่มันต้องแตกบ้างนี่ไหลๆไปไหลๆไปอีกไหลๆไปอีก โอ้ยไหลๆหน่อยก็ไม่ได้หหอเอาเลยเติร์ฟรีในฟรีหรือเปล่าจังหวะนี้ฟรีในฟรีหรือเปล่าผมโอ้โหไม่ใช่วะสองสเปนสุดท้ายแล้วเนี่ยโหลเอาหน่อยเออ เออเอาหน่อยดิไหลไม่ดีก็ไหลไหลไม่ดีหมวกหมวกไหลไม่ดีแล้ววายช่องสามวายช่องสามไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไหลไหลไปต้องอย่างนั้นรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตไม่กลับไป2ี่บาทนะเอาเรื่องครับผมเพื่อน สปินสุดท้ายว่ายังไงสปินสุดท้ายขอจำแจมสปินสุดท้ายขอจำแจมหมวกช่อง 3 เออต้องอย่างนั้นคูณ16ปลายเอาเรื่องไหลต่อไหมไหลต่อได้เคเคด้วยเคด้วยแล้วคูณี4คูณี4ก็ยังไหลแล้วคูณ128ว่ายังไงคูณ128แตกจนได้ คูณต่ออย่างต่อเนื่องไปเลยนะเมื่อนารางวันก้อนโคใหญ่โคโตก้อนโคใหญ่โคตโตบอกเลยก้อนนี้ซุปเปอร์ไม่กลับไป 1,020 บาททั่วนะเพื่อนเอาเรื่องจัดๆครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยได้มาทั้งหมด1,300กว่าบาทเลยนะเพื่อนนะ โอ้โหเอาเรื่องจะจัดไปเบ็ดสิบเลย รออะไรอ่ะ จัดฟีเจอร์เลยนะเพื่อนเอ้ยผมว่าเบ็ดยี่เลยดีกว่า ฟีเจอร์เลยไหม ฟีเจอร์เลยไหม เอาไงดีเพื่อนเอาไงดีวะ ผมว่าขอลองแบบเออหมุนธรรมดาลองดูก่อนเลยกันนะเพื่อนนะสิบสปิน ไป ออโต้หลังกราฟกันไปก่อนเผื่อจะแบบจะแจมจะแหลมจะว้าวนะครับผม มามามาขอแจมแจมนะ ขอแจมแจมนะ ก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมมีโปรลับให้ตลอดนะเพื่อนนะ ย้ำว่าเมนที่ปังหมดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับผมไป ฟีเจอร์เลยละกันไม่รอช้าแล้วเพื่อนมามามาขอดีๆเด้อขอดีๆเด้อสิบสปินไปจัดไปเพื่อน ขอแบบคูณพันคูณร้อยแตกก็ยังดีนะ มา คูณร้อยแตกก็ยังดี คูณพันมายิ่งดีเลย เออ คูณแปดแตกไปแล้วไหลต่อไหมอุ้ยเอาหน่อยดีว่าไหลๆหน่อยเพื่อน ปิดเอาสเก็ตเตอร์ฟรีในฟรีหรือเปล่าจังหวะนี้ฟรีในฟรีไปเลยหรือเปล่าว่ายังไงอุ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ แต่ยังลุ้นต่อยังลุ้นต่อ ว่ายังไง มามามาขอเถอะเพื่อนขอเถอะโอ้โหเฉียบไปนิดเดียวเพื่อนเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ไหมเอาใหม่เออคุณสิบหกไปแล้วคุณสามสองไหมโอ้โหเอช่องสามไม่มาไม่งั้นคุณสามสองแตกแล้วเนี่ยขอดีๆเด้อเอ้ยสี่สเป็นสุดท้ายแล้วฮัลโหลเอาหน่อยพันห้าเด้อกูซื้อพันห้านะเนี่ย พันห้าพี่ว่าไงพันห้าพี่ว่าไง เหลือสองสปีดแล้วพันห้าพี่ว่าไงมาดิ ฟีเนฟีต้องมาแล้วฟีเนฟีต้องมาแล้วจังหวะเนฟีเนฟีมา ขอจำแจมขอจำแจมเพื่อนมาเฮ้อขอร้องพลีสาธุโอ้โหม่ยังไม่มาอีกเหรอทำจริงมันจะไม่มาจริงเหรอโอ้โหมันยังไม่มาอยู่เพื่อนเสียดายว่ะโอ้โหเรียบร้อยหมดกองโอ้โหขาดทุนยับ กูขาดทุนยับเลยเช็ดโคกได้มาร้อยสี่บาทซื้อไปพันห้าพอเลยพอเลยไปเบ็ดห้าสิบเลยไม่ไหวแล้วขอจังหนับเลยละกันนะเพื่อนนะ หมาในฟรีไม่แตกเอานอกฟรีแทนละกัน ในฟรีไม่แตกเอานอกฟรีแทนละกันนะครับ จับไปดิฮึบฮึบไหลหรือเปล่าโอ้ยเริ่มไหลยากไหลเย็นแล้วเริ่มไหลยากไหลเย็นขึ้นทุกทีเออมันต้องอย่างนั้นไหลไหลวายวายตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่ไหลไอชิดคกมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยได้กลิ่นเกลือแล้วเพื่อนเริ่มได้กลิ่นเกลือแล้วผม โหโอ้โห โอ้โห มันจะไม่แตกเลยหรอ เกินไป เกินไปม่นขาดช่องเดียวหลายตัวเลยเมื่อกี้ ทุนผมจะหมดตูดแล้วมัเื่อนหมดเป็นหมดหมาหมดเป็นหมดไหลไหลยงไหลไหลอย่างนั้นแหละไปดิโอ้โหเกือบดีเกือบดียังไม่ดีเท่าไหร่ เกือบจะดีแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วายมาอย่างนี้แหล่ค่อยสวยหน่อยละไหลต่ออย่างนี้ไหลต่ออย่างนี้ค่อยพึงกันได้หน่อยโอ้โหแล้ววายอยู่ช่องขาสองตัวยังไม่แตกอีกใช่ครบขอจำแจมเหมือนขอจำแจมขอแบบจำแจมดำลำว้าวอ่ะเออ เออคุณสี่ว่าไงคุณสี่มันไม่ไหลวะทำไมมันไหลยากไหลเย็นจังวะเพื่อนแรกๆยังไหลดิบไหลดีอยู่เลยอ่ะทรงแรกๆยังมาดีเลย ตอนนี้ทรงไม่ดีแล้วทรงไม่ดีแล้วเหลือี่บาทอะไรกันครับเนี่ยมาหมดเป็นหมดไว้หมดเป็นหมดมาจัดไปดิฮึบ ก็ยังจะแตกให้กูนะหกบาท แตกทำไมวะเนี่ยบาทสุดท้ายมาเพื่อนพีเกมหรือเปล่าจะพีเกมหรือเปล่าจัดไปดิเออพีกปล่าพีกปล่ามาดิมาดิสิบสองบาทไปเอาวะเอาวะเอาวะเอาวะส่งมาวะส่งมาวะไป มาไหนๆก็จะหมดแล้ว จะได้ไม่เสียเวลาจัดจัด